いらっしゃいませいい店だねありがとうございます寿司はい ด่วนเลยค่ะล้ำกำแพงเจ๊งรีวิวหนึ่งดาวเพราะใครเพราะใคร That looks great here Hi Can I order both together? No. No. Okay. Bye. Yes. yes. Jing. Sushi and lapet, please. very อร่อย thank you bye bye oh I'm Robert Robert m ตมันนี่ I'm sorry sorry เนียนเลยนะไหว้ๆกันบ้างนะ เจ้าที่เนี่ย ค่าเช่าเดือนหน้านะคะ ป้า ไม่มีลูกค้าเลยครับ สิ้นเดือนไม่จ่ายก็ย้ายไหนบอกไม่มีลูกค้าร้านเปิดยังครับรับอะไรดีคะเอาซูชิลาบเป็ดครับ ไม่มีนะครับ แซลมอนข้าวคั่วค่ะ ไม่มีค่ะ มีดิพี่ นี่ไง ที่เชฟโรเบิร์ตเขามารีวิวไว้อะค่ะ โรเบิร์ต โรเบิร์ตเชฟชื่อดังไงพี่ ยายผมยังรู้จักเลย ทำไม่ได้ครับคนละร้าน โอ้ยทำทำไปเถอะค่าเช่าอะสิ้นเดือน ได้แล้วครับซูชิลาเป็ดได้แล้วค่ะแซลมอนข้าวคั่วกุ้งวาซาบิลูกทุ่งก้อยทูน่ามาแล้วค่ะ ของโต๊ะนั้นอะของโต๊ะโน้นได้แล้วครับลำบากนะ คุณโอชิเป็นผีหรือไงทะลุกำแพงได้แอบถ่ายรูปคนอื่นแบบเนี้ยขออนุญาตเขายัง อาไงดี กำแพงอะยังจะมีอยู่ไหม นั่นดิ ไม่มีไหม เป็นอย่างนี้ค่ะโอเคไหมคะ ครับ ไม่แยกกันแล้วใช่ไหมคะ ความรักที่ไม่ถึงกับสุขเป็นความทุกข์ที่ไม่ถึงกับเศร้าเป็นความรัก